IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การใช้โปรแกรมรู้จำเสียง speech recognition ในการพูด ในคลิปที่แล้วเราทดลองเรียนผ่านเว็บไซต์ envid.com g แต่อย่างที่เคยบอกไว้ รูปแบบการสอนในอิงวิดเนี่ยเป็นแบบเดิมๆ ที่ใช้ในชั้นเรียน ถึงแม้จะมีแบบฝึกหัด แต่ก็ยังไม่เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟวันนี้เราจะมาดูอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจ และที่สำคัญมีแบบฝึกการออกเสียงแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยค่ะ เว็บไซต์ที่เราจะทดลองเรียนกันในวันนี้ก็คือ English Central เว็บไซต์นี้ก่อตั้งโดยมิสเตอร์อลันชวอตซ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรมรู้จำเสียงหรือ Speech Recognition Program มากกว่า 12 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญนี้ อลันจึงร่วมมือกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อก่อตั้ง English Central ขึ้นมา และแน่นอนจุดเด่นของเว็บไซต์นี้ก็คือ การฝึกออกเสียงโดยใช้โปรแกรม Speech Recognition บทเรียนของ English Central ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นชมหรือ watch ผู้เรียนจะชมวิดีโอที่เหมาะกับระดับภาษาของตัวเอง และบันทึกคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย 2. ขั้นเรียนหรือ learn ผู้เรียนจะเรียนรู้คำศัพท์จากแบบฝึกหัดเติมคำ ในขณะที่ชมวิดีโอไปด้วย และ 3. ขั้นพูดหรือ speak ผู้เรียนจะฝึกพูดคำศัพท์ในบริบท และรับข้อมูลสะท้อนกลับหรือ feedback เกี่ยวกับการออกเสียงและความคล่องแคล่ว 4. ขั้นสนทนาสดหรือ go live ผู้เรียนจะสนทนาหนึ่งต่อหนึ่งกับเจ้าของภาษาผ่านทางวิดีโอคอล บทเรียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับคือ ระดับเริ่มต้น beginner ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับ 1 และระดับ 2 ต่อมาระดับกลาง intermediate แบ่งออกเป็นระดับ 3 และระดับ 4 สุดท้าย ระดับสูง advanced แบ่งออกเป็นระดับ 5 และระดับ 6 เนื้อหาในเว็บนี้แบ่งตามหัวข้อเช่น Academic English ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ Business English ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หรือ Travel English ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หรือผู้เรียนอาจจะเลือกเนื้อหาตามทักษะหรือ Skill ที่อยากจะฝึกก็ได้เช่น ทักษะการสื่อสาร ไวยากรณ์ การออกเสียง การเตรียมตัวสอบและคำศัพท์ สำหรับวันนี้ เราจะมาเรียนออกเสียง V หรือเสียง V กันค่ะ ไปเริ่มกันเลยค่ะ Hi this video focuses on the v sound v is a voiced sound which means you can feel some friction or vibration. friction friction R. I. K. sh a n vibration between your upper teeth and your lower lip. You make the V sound by placing your top teeth against your lower lip like this. V. And you'll release your voice out of that shape. You should feel the sound vibrating between your upper teeth and your lower lip. Like this. V. The first common mistake in making the v sound is to confuse it with the w sound. The w sound is more relaxed than the v sound, and also there are no teeth involved. Let's compare the two. Take a look. W, v, w, v. And now let's try some words. Vine, wine viper, wiper, vent, went, verse, worse, vow, wow, veered, weird. Another common mistake in making the v sound is to confuse it with the f sound. The sound is made in the same place as the v sound, but without voice. Let's compare the two. V, v. So why don't you practice along with me now and we'll focus on feeling the lip vibrations that you need to make for the v sound. We're going to compare v with f. Let's try the sound at the beginning of words than, fan, very, fairy, vine, fine. And now let's feel the difference between v and f in the middle of words. Invested, infested, leaving, leafing, waver, wafer. And finally, here's the sound at the end of words. Save, safe. Live, life. Relieve, relief. Make sure to try some more practice on English Central and good luck. จากบทเรียนที่เราได้ชมไปจะเห็นได้ว่ามีการแสดงการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา และมีการถ่ายภาพซูมที่ปาก เพื่อให้เห็นตัวอย่างการออกเสียงที่ชัดเจน ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ วิดีโอนี้มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านตามไปด้วย และอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือ หากผู้เรียนไม่ทราบความหมายของคำศัพท์คำไหน สามารถคลิกที่คำนั้นเพื่อดูความหมาย และคลิกฟังการออกเสียงแต่ละเสียงในคำนั้นได้อีกด้วย ในขณะที่เรากำลังเรียนคำศัพท์วิดีโอก็จะหยุดไว้จนกว่าเราจะพร้อม และกลับมาชมใหม่ ากพิจารณาถึงความหลากหลายของการใช้สื่อมัลติมีเดีย English Central ก็ทำได้ดี เพราะว่ามีทั้งการใช้ภาพนิ่ง วิดีโอ ตัวอักษร นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชันสั้นๆ เพื่อแสดงภาพของช่องปากในขณะออกเสียงด้วยค่ะ ในส่วนของการฝึกออกเสียง แต่ละแบบฝึกหัดจะเป็นการฟังประโยคต้นแบบที่ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา จากนั้นผู้เรียนจะอัดเสียงตนเองอ่านประโยคนั้น โปรแกรม Speech Recognition จะทำการเปรียบเทียบเสียงของเรากับต้นแบบและให้ฟีดแบ็กกลับมา เช่น nice nice job nice work และ very good work หากผู้เรียนมีข้อสงสัยในการออกเสียงคำไหน สามารถคลิกที่คำนั้นเพื่อเปรียบเทียบเสียงตนเองกับเสียงต้นแบบ ตัวอย่างประโยคต้นแบบที่เอามาฝึกนำมาจากหลายแหล่ง ทั้งภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์ โฆษณา และอื่นๆ อย่างในตัวอย่างนี้เป็นคลิปที่ตัดมาจากภาพยนตร์เรื่อง Hunger Games น่าสนใจดีนะคะ เมื่อทำแบบฝึกหัดออกเสียงจบแล้ว เราสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียนจาก Progress ซึ่งจะบอกคะแนนเป็น percentile และหากเราฝึกอย่างสม่ำเสมอ เราก็จะเห็นกราฟแสดงความก้าวหน้าของการออกเสียงของเรา ต่อไปเราไปชมบทเรียนสอนการพูดบ้างดีกว่าค่ะ In this video, you will learn popular phrases like, how are you? What's up? And long time no see. Watch, learn, and speak these phrases to practice saying hello in simple conversations. are you? Hi, Maki. I got your call. What's up? What's up, guys? It's Justin. Hey, what's up, baby sister? How are your classes going? Sarah, long time no see. Susie, hi, long time no see. How have you been? Lydia, it's me, Bruce. Long time no see. What's going on? บทเรียนพูดใน English Central นำเสนอด้วยการใช้คลิปสั้นๆ จากสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ ซึ่งคลิปเหล่านี้เนี่ยจะนำเสนอประโยคที่ใช้รูปแบบภาษาเป้าหมาย เช่น ในบทเรียนที่เราเพิ่งดูไป จะเน้นที่การทักทาย ในขณะที่เล่นคลิป จะมีบทบรรยาย ที่ขีดเส้นใต้รูปประโยคหรือสำนวนหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตได้ชัดเจน การเรียนจะเป็นลักษณะการสังเกตและจดจำเพราะจะไม่มีการสอนรูปแบบภาษาโดยตรงแบบฝึกหัดในบทเรียนพูดจะมี 2 ส่วนก็คือ ส่วนที่ 1 ผู้เรียนจะฟังประโยคและเติมคำที่หายไปเหมือนในคลิปนี้ค่ะ What's up guys, it's Justin. Susie. Hi. Long time no see. How have you been? แบบฝึกหัดส่วนที่ 2 เป็นการฝึกออกเสียง ผู้เรียนจะฟังประโยคและอัดเสียงพูดตามเพื่อรับฟีดแบ็กเหมือนแบบฝึกหัดการออกเสียงที่เราได้ชมไปแล้วค่ะ ดยสรุปแล้ว การฝึกออกเสียงโดยใช้เทคโนโลยีรู้จำเสียงหรือ speech recognition เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการฝึกภาษา speech recognition เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษมากกว่าการพูดโต้ตอบ เพราะว่าด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยถูกออกแบบมาให้จับความถี่เสียง และเปรียบเทียบกับเสียงต้นแบบเป็นหลัก ในส่วนของเว็บไซต์ English Central ก็นับว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และมีการใช้สื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย แต่บทเรียนแบบฟรีเนี่ย อาจจะมีจำกัด หากเราสนใจจะเรียนเพิ่มเติม อาจต้องพิจารณาควักเงินในกระเป๋า คราวหน้าเราจะมาดูเทคโนโลยี Speech Recognition อีกแบบหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ